การใส่ข้อมูลบางเซลล์อาจจะต้องการให้เป็นข้อมูลเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบไม่ให้มีการป้อนข้อมูลที่ผิดไปจากที่ต้องการ เราสามารถกำหนดกลุ่มของข้อมูลเฉพาะนั้นได้ คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการสร้าง การตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Data เลือก Data Validation สามารถกำหนดเซลล์ที่ต้องการสร้างการตรวจสอบข้อมูลได้ สามารถเลือกรูปแบบข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ ซึ่งกำหนดได้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็น เลือกให้ป้อนได้เฉพาะข้อมูลในกลุ่มรายการข้อมูล เลือกให้ป้อนได้เฉพาะข้อมูลในกลุ่มรายการไอเทมเลือกให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลข ข้อความ วันที่ สูตร หรือเลือกให้เป็นเช็คบ็อกซ์ เช่น เลือกให้ป้อนเฉพาะข้อมูลในกลุ่มรายการข้อมูล ก็จะต้องเลือก list from a range แล้วทำการเลือกกลุ่มของข้อมูลที่จะสร้าง list รายการ โดยคลิกที่ไอคอนตาราง เมื่อแสดงหน้าต่าง select กับ data range ก็ให้คลิกเลือกช่วงของข้อมูลในพื้นที่ทำงาน แล้วคลิกปุ่มโอเค สามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงเป็น drop down list ในเซลล์ กำหนดให้แสดงคำเตือน การใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สนใจ และกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงข้อความช่วยเหลือก็ได้นะคะ จากนั้นคลิกปุ่ม Save ก็จะได้เป็นลิสต์รายการ ซึ่งสามารถคลิกเลือกเพื่อป้อนข้อมูลได้ หรือถ้าเลือกเพื่อให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลข ก็จะมีส่วนที่ให้กำหนดแตกต่างไปจากแบบเลือกลิสต์รายการนะคะ เลือกช่วงข้อมูลตัวเลขที่ป้อนข้อมูล แล้วก็กำหนดให้แสดงข้อความช่วยเหลือ เมื่อลองป้อนข้อมูลลงในเซลล์ที่ถูกกำหนดให้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็จะแสดงคำเตือนการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขึ้นมานั่นเองนะคะ และหากต้องการยกเลิกการตรวจสอบก็ให้คลิกที่เซลล์ที่มีการตรวจสอบ และเลือกเมนูคำสั่งเดิมแล้วคลิกปุ่ม remove validation ซึ่งการสร้างลิสต์ให้เลือก นอกจากจะเป็นการลดข้อผิดพลาดแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกได้ด้วย เนื่องจากเราสามารถเลือกข้อมูลจากลิสต์ข้อมูล แทนการป้อนข้อมูลได้ หรือในกรณีที่อนุญาตให้ป้อนได้เฉพาะชนิดข้อมูล ก็สามารถป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะหากต้องนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลต่อได้อีกด้วยนะคะ